นใดพลานในหงนั้นอยู่ระวัง ดังหนึ่งเคยเรียกกูมารทอ 올까? ชมพูเอ่ยก็มีด้วยเก้า one.